มาดูว่าทุน200นี่มันจะพอจะแตกได้ไหมรอดูกันนะครับผมนะจัดไป ก่อนก่อนแรกก็จะลืมเหมือนเดิมนะเพื่อนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับผม เอ้ยมาดีอยู่นะนี่ไหลอยู่เด้อ ทำมันเล่นไปเอาเรื่อง ขอแจมแจมขอแหลมแหลมเพื่อนไว้ซ่องสองว่าไงว้ไหลหรือเปล่าวายเออเอาเรื่องของผมไปยังไงต่อคุณสามไหลด้วยเคด้วยนะเอาเรื่องอยู่ถือมาดีอยู่ครัผมเรื่อยๆไม่ต้องรีไม่ต้องร้อนยาววขอยาวยวเออสเก็ตเตอร์ว่ะสเก็ตเตอร์มาว่ะขอหนึ่งตัวไปเข้าฟรีเกมว่ายังไงดี โอ้โหแม่งไม่เข้าเสียดาย เอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วรอบนี้ต้องเข้าแล้วนะรอบนี้ต้องเข้าแล้วนะสวยงามมันต้องอย่างนั้นดีวะเอาเรื่อง มาถึงก็เข้าฟรีกันเลยนะครับนะจัดไปสิบสปินจุกๆมาลุยก็ับผมมาดูว่าในฟรีจะเป็นยังไงนะน้องฟรีว่าโหดแล้วในฟรีมันต้องโหดกว่าอยู่แล้วใช่ไหมระดับนี้ระดับนี้ละจัดไปขอจำแจวผมไว้ช่องสองสวยงามยังไงต่อ เอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนยังเงียบเงียบเงาเงาอยู่เลยนะยังไม่เท่าไหร่เลยนะเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยฮัลโหลเอ้ยให้กูสักร้อยหนึ่งก็ยังดีเอ้ยไม่ใช่แล้วสเปนสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้โหกูสาดได้เข้าฟรีกูสาดได้เข้าฟรีแม่งแตกให้กู83บาทเพื่อ เพื่ออะไรทำทำไมวะน่าเช็ดเคเอ้ยเกลือจัดเลยไม่เป็นไร เราอย่าไปหยองมั้งลองดูกันใหม่เออนี่ไงเมื่อกี้ไม่เป็นไรรอบนี้เอากันใหม่มาดิขาฟรีมารัวๆเลยว่ะฟรีแม่งไม้เราเข้ารัวๆแล้วผมจังหวะนี้ขอจำแจมขอแหลมๆเพื่อนมา เอาหน่อยดีๆเด้อดีๆเด้อเออเอาหน่อย ไปไงต่อไหลๆไหมโอ้โหมึงไหลๆให้กูหน่อยก็ได้เกมนี้แม่งแตกยากจัดเลยว่ะผมว่าเกมนี้น่าจะกำไรยากพอสมควรนะผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไง ขอลุ้นกันไป เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เฮ้ยมันเงียบอยู่เวอเคด้วยสวยยังไงต่อไหลไหลไหมไหลไหลไปด้วยนาฬิกาเอาเรื่องร้อยกว่าบาทแล้วร้อยกว่าบาทแล้วร้อยแตกเราเช็ดเคตัวแพงแตกเมื่อกี้เอาเรื่องจัดจัดผมมาแล้วจังหวะนี้นะโอ้โหแล้วดูมันไหลแล้วดูมันไหลคูณ15โรรัวอย่างนี้ก็แหลมแจ่มแมวดิครับรออะไรอ่ะโอ้แล้วยังไม่หยุดไม่หย่อนแล้วยังไม่หยุดไม่หย่อนคูณ15 แต่รัวรัวก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนนะครับผมนะ รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่ ๆ จังหวะนี้เช็ดเคซุปเปอร์ไป 1,076 บาท เอาดิคือตรงนี้ดีว่ามันนะขอจำแจมแบบเนี้ยขอจำแจมแบบเนี้ยไหลตัวแพง ๆ ให้กูหน่อยสปินสุดท้ายผม เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ได้ดอนก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วนะ แตกไปพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาท ผมเอาเรื่องกับเบื้องราวไป ขอยักขยับเบ็ดกันเลยแล้วกันเบ็ดสิบกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมเนาะลุยล้างกราฟกันนิดนึงแล้วกันสามสิบสปินยาว ขอฟรีอีกยิ่งดีเลยขอเข้าฟรีอีกยิ่งดีแล้วผม ว่ายังไงว่ายังไงจัดมาแจมๆ เพื่อนอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเหงาดิเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยขอดอกแพง ๆ ดอกตุ่มๆแบบตุ่มตาม แต่ทีละนิดก็ได้ทีละนิดแต่ว่ายาวๆหน่อยนะ เออตัวแพงๆเนี่ยอยู่ชอบเลยอุ้ยแล้วดูฟรีมันเข้าอีกแล้วเช็ดเค วันนี้ฟรีแม่งเข้าดีจัดเลยนะเมื่อนมาอีกแล้วผมาลองดูกันดีครับรออะไรอะ่ะ ขอจำแจมอีกนะเพื่อนในฟรี น้องฟรีเราไม่ง้อมันแล้ว เอาในฟรีรัวเออเคด้วยมาจังหวะนี้ว่าไงต่อตะขอตะขอช่องแรกไม่เข้าอีกเช็ดเคเอ้ยเสียดายเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าเงียบอย่าเงียบอย่าเงียบดิเอ้ยมึง อย่าเงียบดิมึงหลาย ๆ ให้กูเลยดิมึงกูสาดให้เข้าฟรีเบ็ดสิบนะเว้ยโอ้โห เอ้ยกูนึกว่าจะแตกเช็ดเคเอ้ยสป็นสุดท้ายแล้วอ่ะกูถามจริง โอ้โหเน่าเน่าแล้วเน่าแล้วเน่านะเนี่ยเน่าจัดนะถ้ายังไม่แตกต่ออ่ะหลายแป๊บคนสิบห้าเอา กูสาดให้เข้าฟรี มึงแต่ให้กูแปดสิบเอ็ดบาทไอเช็ดขี้เอออะไรวะหน้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอกันใหม่รอกันใหม่นะเพื่อนนะก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ใน คอมเมนต์ที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเนแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับเพื่อนนะ จัดไมตามกันมาตามกันมา มีปลอลาบให้ด้วยลราเพื่อนนะ ไปเบ็ดยีกันต่อเลยกันสามสิบสปินยาวๆเหมือนเดิม ขอเข้าฟรีนะเป็ดดี้นะขอเข้าฟรีเลย ผมรู้สึกว่าเวลาผมเล่นอะไรนะแบบเข้าฟรีเป็ดดี้นี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แต่ค่อนข้างดีนะ ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าไม่เชื่อลองดูกันเชื่อลองดูกันจำแจมเรื่องขอจำแจมมา เออดอกคงอยู่จังหวะนี้สวยอยู่ อย่างนี้สวยอยู่เลย เอาเรื่อง ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ครับผมนะ เอาเรื่องอยู่สี่ร้อยแปดบาท ยาวไปยาวไป เบ็ดยี่ยาวไปเบ็ดยี่ยาวไป โอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัว โอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัวกี่รอบแล้วนะมึงเนี่ย โอ้โหมันกินสเก็ตเตอร์สองตัวหลายรอบจัดนะ อีกตัวหนึ่งมึงก็ไม่ให้กูเนาะใจร้ายจัด รู้สึกว่าจะเริ่มเงียบ เริ่มหห่อแปลกๆแล้วครับเนี่ย เริ่มไม่ใช่แล้ว แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราทุนมาแค่200 แล้วก็ไหลๆไปตามฟิลนะ ไม่ต้องอะไรมากมายครับผม ไหลตามฟิลปลาไหลตามฟิลปลาเออคิวเขาสวยยังไงกันต่อ เซเตอร์หืมเจอสองตัวขอยตัวเดียวไม่ได้วะการมาอยู่ยังไงดีเฮ้ยอยากได้เข้าฟรีอ่ะอยากได้สเก็ตเตอร์อ่ะอยากเข้าฟรีเบ็ดยี่อ่ะถ้าได้เข้าฟรีเบ็ดยี่นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะขอยัดไปเบ็ดหนักๆเลยแล้วกันมาลองดูยัดแม่งเลยเบ็ดเจ็ดสิบเนี่ย ถ้าได้เข้าฟรีเพจเจ็ดสิบนะมึงจังหนับแน่นอนอันนี้แบบว่าลองวัดใจกันอูเลยอุ้ยสเก็ตเตอร์สองตัวสเก็ตเตอร์สองตัวจัดมาจัดมาจัดมาเสียดายยังไงกันดียังไงกันดีเบ็ดเจ็ดสิบโอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัวอีกแล้วมึงแม่งใจร้ายจัดเลยอีกตัวหนึ่งมึงก็ไม่ให้กูเนาะอีกตัวเดียวก็ไม่ได้อะไรมันสเก็ตเตอร์สองตัวมาแล้วสเก็ตเตอร์สองตัวมาแล้วขออีกตัวหนึ่งเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีวายเข้าอยู่ไม่เป็นไรยังได้ลุ้นกันอยู่นะสเก็ตเตอร์จัดมาเถอะเพื่อนโอ้โห มันลุ้นเงินไปแล้วเยี่ยวเยี่ยวจะแตกแล้วนะ โอ้โห สุดท้ายก็ไม่ได้ มึงให้กูลุ้นทำใหม่วะเนี่ยไอเช็ดเคเสียดายเกือบจะดีเพื่อนเกือบจะดีอยู่ ไม่เป็นไร ผมว่ายังมีสิทธิ์อยู่เชื่อผมดิ หลัง หลังฝนจะมีฟ้าใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะ ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอเออต้องงี้ต้องงี้อะไรกูเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยจำแจมเพื่อน ริ่มไม่แจ่มละเริ่มไม่แจ่ม อุ้ยนี่ไง จำแจ่มอย่างนี้แหละที่กูต้องการสเก็ตเตอร์สามตัวนะ จัดไปครับผม เข้าฟรีเบ็ดเจ็ดสิบโอ้โหจังหนับแน่ ๆ มาลองดูกัน ว่าจะเป็นยังไง ขอดอกแพง ๆ หน่อย เพื่อนเอาหน่อยแต่ถ้ามึงเข้าฟรีแล้ว ไม่แตะให้กูมันก็เท่านั้นนะโหล โอ้โห ชิบหายละ กูถามจริง ไม่แตกสักดอกเลยเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหเหลือสองสปินสุดท้ายละยังไม่แตกสักดอกเลยนะเออเฮ้ยด้วย ูดิขนาดคคดูยังแตกร้อยเก้าเก้าอ่ะคิดดูดิ มันแตกแพงขนาดไหนเมื่อคิดดูนะโอ้โหเช็ดขี้มันแตกกูร้อยเก้าเก้าแค่นี้เลยนะอะไรของมึงวะเนี่ยเครื่องเลยเจองี้เครื่องเลยครับผม เจองี้มีเครื่องนะ คือแบบวันนี้แม่งเข้าฟรีดีจริงนะเพื่อนนะ แต่ว่าเข้าแล้วแม่งไม่แตกไม่รู้มึงจะเข้าให้กูทำเพื่อไอไม่เข้าใจเลยอยู่ทำทำไม ดีๆหน่อยเพื่อนขอดีๆหน่อย เออนาฬิกามาดอกนี้เช็ดเคดอกใหญ่ดอกโต เอาเรื่องว่ะไม่ง้อฟรีแล้วถ้าเจออย่างเงี้ยมันต้องหนีดีว่าไม่กลับไปสามพันเก้านะ สวยสวยมาคุูได้ทุนละหูต้องหนีดีวะเออหูแล้วดูมันไหลแล้วดูมันไหลแล้วดูมันไหลหูนอกฟรีไหลโคตรดีในฟรีมึงไม่เอาไหนเลยไอเช็ดเคเอ้ยไปลองเบ็ดเบ็ดร้อยหนึ่งแล้วกันลองดูสักสิบสปินนะผมแถมให้แถมให้ มาดูกันเนาะเบ็ดร้อยเป็นยังไง ไม่งอมึงแล้วเป็นเจ็ดสิบไอเช็ดเคืออใส่ได้ข้าฟรีเสียดายจัดเลย ดูนอกฟรีมันไหลดินอกฟรีมันไหลโคตรดีในฟรีไม่ได้เรื่องเลยเช็ดเคืออสเกตเตอร์ว่ะสเกตเตอร์มาว่ะโอ้ยแล้วมันเข้าไงแล้วเบ็ดร้อยเข้าสเกตเตอร์สามตัวอย่างนี้ก็แรมแจมแมวเนี่ยครับมามึงแตะให้กูเถอะนะเออไหนๆมึงก็เข้าแล้วมึงก็แตะให้กูเถอะนะเอาหน่อย ขอดีๆหน่อยเพื่อน เออ นาฬิกามาไงต่อหลายๆใบหลายๆใบคูณสิบห้านู่นอ่ะ ขอคูณสิบห้าหมื่นแตกแน่ ๆ นะ ถ้าคูณสิบห้ามาเบ็ดร้อยเนี่ย เอาหน่อยเอาหน่อยอย่างเงียบอย่างเงาอย่างเงียบอย่างเงาดิเพื่อนเริ่มไม่ใช่แล้วสองสเป็นสุดท้ายละ โอ้โหนาวเฟะจัดอีกแล้วฝีมันเข้าอย่างบ่อยแต่แม่งไม่แตกเลยเช็ดขคเอออะไรของมันวะนี่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร อีกน้อยก็ทุน200นะ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากตอนนี้กำไรผมไม่รู้กี่เท่าเป็นร้อยเท่าแล้วนะ ไม่ไม่ถึงร้อยดิสิบเท่า